พุ่มพุ่หัวดวงจันทร์นะฮะชั่วเจ็ดทีถึงเจ็ดหกนะฮะทีหนเดียวว่าเนอะแต่ว่าเราชั่วทั้งปี นางรำที่รับตัตรไว้นะส่งบัตรด้วยนะ I'm มีคนนันอ็มมาทำยังม่ที่ก็มน้อยอ้าเห็นตาฟ้าก็มองเขาคงมีต้องทอไม่ต้องขอลาใครวิ่งเดือยเมลาถึงปาชาเสียวใสพอต่เธอบ้านใครเลือบสิ้นใจ love.